นิคการใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพในโปรแกรมกิมฟิลเตอร์เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้ใส่เอฟเฟกให้กับเลเยอร์หรือพื้นที่ที่ถูกเลือก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ ที่เครื่องมือตกแต่งภาพโดยทั่วไป ต้องใช้เวลานาน หรือต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะได้ผลเหมือนกับฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ในกิมมีมากมาย แต่ละตัวมีวิธีใช้กำหนดค่าของตนเอง การใช้งานฟิลเตอร์ในกิมทุกแบบมีขั้นตอนการใช้งานเหมือนกันหมดดังนี้ค่ะ คลิกเลือกที่เลเยอร์ที่ต้องการจะใส่ฟิลเตอร์ที่ไดอะล็อกเลเยอร์หรือใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บางส่วนของภาพ จากนั้นไปที่ Image เมนูเลือกเมนูฟิลเตอร์แล้วสามารถเลือกฟิลเตอร์ต่างๆ ที่ปรากฏจากหน้าต่างฟิลเตอร์ได้เลยค่ะ ที่หน้าต่างฟิลเตอร์ของแต่ละตัว เราสามารถปรับค่าต่างๆ ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อจบการทำงานค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มต่างๆ มีดังนี้นะคะ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของ Distort ค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Distort จะเป็นการแปลรูปภาพในแบบหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของแต่ละฟิลเตอร์นะคะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Light and Shadow จะเป็นฟิลเตอร์ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือการใส่เอฟเฟกแสง ใส่เงา แล้วก็ใส่เลนส์แก้วค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Noise ฟิลเตอร์ในกลุ่มนี้นะคะ จะเป็นการใส่จุดเล็กๆ ใส่จุดรบกวน หรือทำให้ภาพแตกเป็นเม็ดเล็กๆ ค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Edge Detect ในกลุ่มนี้จะใช้ค้นหาส่วนของขอบบริเวณที่มีสีแตกต่างกันมาก ๆ ค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Decor จะเป็นการใช้ตกแต่งขอบภาพ บางอย่างใช้การสร้างเอฟเฟกที่น่าสนใจค่ะ ตัวอย่างการใส่ฟิลเตอร์นะคะ เราสามารถเรียกใช้ฟิลเตอร์ได้โดยเลือกที่คำสั่งฟิลเตอร์ที่หน้าต่าง Image เมนูและเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการใส่ค่ะ เลือกแถบเมนูฟิลเตอร์เลือกในกลุ่มของ Blur แล้วลองเลือก Gaussian Blur ดูนะคะ กำหนดค่าต่างๆ ให้มีความเบลอมากน้อย ตามที่เราต้องการค่ะ จากนั้นกดโอเคหากเราต้องการใส่ฟิลเตอร์ที่เพิ่งใส่ซ้ำลงไปอีกครั้ง สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะ โดยการกด Ctrl พร้อม F หรือถ้าต้องการใส่ฟิลเตอร์ชนิดเดิมซ้ำแต่ต้องการเปลี่ยนค่าที่กำหนดให้ต่างไปจากเดิม สามารถทำการกด Shift Ctrl พร้อม F จะปรากฏหน้าต่างกำหนดค่าของฟิลเตอร์ชนิดนั้น เพื่อให้เรากำหนดค่าได้อีกครั้งค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพต่าง ๆ ที่มีความแปลกตา น่าสนใจแล้วนะคะ